ข่าวดี ตารางโอนเงิน 3 กลุ่มรับ 9,000 บาทเดือนพฤษภาคมนี้ อย่าลืม 21 พฤษภาคม 64 เช็คสิทธิด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นะคะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาแจ้งข่าวดีนะคะ มาแจ้งข่าวสิทธิประโยชน์ต่างๆ การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ข่าวสารในวันนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวดีนะคะ สำหรับ 3 กลุ่มที่จะได้รับเงินเราชนะ 9,000 บาทในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ รายละเอียดข่าวสารจะเป็น อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใน ทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะคะ ที่ได้รับเงินกันในวันนี้ เป็นสัปดาห์แรกนะคะส ำหรับเงินเราชนะ 2,000 บาทนะคะ ผู้ที่ใช้ผ่านแอปเป๋าตังนะคะ ก็ได้รับคนละพันบาทนะคะในวันนี้นะคะ สำหรับเงินเราชนะนะคะก็ยังมีกลุ่มที่จะได้รับเงิน 9,000 บาทในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะคะ ถึง 3 กลุ่มเลยทีเดียวนะคะ ลืมกันหรือยังคะสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะคะ ตั้งแต่วันที่ 6มีนาคม 2564นะคะ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะคะ ซึ่งมีทั้ง 3 กลุ่มนะคะ กลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะ และกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่ยื่นแสดงภาษีรายได้บุคคลธรรมดาที่สัมภากรนะคะ และกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปนะคะที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะคะ ทั้ง 3 กลุ่มนี้นะคะในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564หรือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ คุณสามารถเข้าไปเช็คสิทธินะคะว่าคุณ คุณผ่านการตรวจสอบหรือไม่นะคะที่เว็บไซต์ www เราชนะ .com ค่ะ ถ้าคุณผ่านนะคะคุณก็จะได้รับเงินจำนวน 9,000 บาทในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ก็จะได้รับเงินนะคะ ครั้งแรกนะคะ ได้รับเงิน 8,000 บาทในวันที่ 22พฤษภาคม2564ค่ะ และครั้งที่ 2 จะได้รับอีก 1,000 บาทในวันที่ 28 พฤษภาคม2 5 2564 ค่ะ ทางช่องนะคะก็มาย้ำเตือนนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ อาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าตัวเองนะคะได้กดยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะคะ ยังไงก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิกันได้นะคะที่เว็บไซต์ www เราชนะ .com ค่ะช่องนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ขอให้ได้รับเงินไว้ใช้กันทุกคนค่ะ ใครที่ไปเช็คสิทธิแล้วผ่านนะคะ ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวไว้ แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ก็ถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ